รูปสามเหลี่ยมเป็นรูปที่ประกอบด้วยด้านสามด้าน จัดเป็นรูปเรขาคณิตสองมิติชนิดหนึ่ง ข้อสอบโอเน็ตจะมีเรื่องรูปสามเหลี่ยมทุกปี ซึ่งนักเรียนต้องจำลักษณะและสมบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง รูปสามเหลี่ยม ที่มีชื่อเรียกเฉพาะได้แก่รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า มีด้านเท่ากันทั้งสามด้าน ซึ่งส่งผลให้มุมทั้งสามมีขนาดเท่ากันด้วย รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มีมุมที่ฐานเท่ากันสองมุม และมีด้านเท่ากันสองด้าน รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก มีมุมหนึ่งเป็นมุมฉาก ซึ่งกลาง 90 องศา รูปที่อยู่ทางซ้ายมือเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก PQR มีมุมคิวเป็นมุมฉาก ทฤษฎีพีทาโกรัสกล่าวว่า กำหนดให้ด้านตรงข้ามมุมฉากยาว c และด้านประกอบมุมฉากยาว a และ b จะได้ว่า c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสอง ถ้าจะหาความยาวของด้าน c จะต้องหารากที่สองทั้งสองข้าง ได้ c เท่ากับ รากที่สองของ a กำลังสอง บวก b กำลังสอง ซึ่งสูตรนี้นักเรียนจะต้องใช้บ่อยมาก การเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม รูปสามเหลี่ยมสองรูปจะเท่ากันทุกประการ เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ดังรูป เช่น รูปสามเหลี่ยม ABC เท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม DEF ลักษณะการเท่ากันทุกประการมีแบบต่างๆ ดังนี้ แบบที่หนึ่ง ด้านมุมด้าน มีด้านที่สมในกันเท่ากันสองด้าน และมุมที่อยู่ระหว่างด้านที่เท่ากันนั้นมีขนาดเท่ากัน แบบที่สอง มุมด้านมุม มีมุมเท่ากันสองมุม และด้านที่เป็นแขนร่วมของมุมทั้งสองเท่ากัน การเท่ากันทุกประการแบบที่สามด้านด้านด้าน มีด้านที่สมในกันเท่ากันสามด้านคำว่าด้านที่สมในกันหมายถึง ด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมุมที่เท่ากัน แบบที่สี่ มุมมุมด้าน มีมุมเท่ากันสองมุม และ ด้านเท่ากันหนึ่งด้าน ข้อสังเกตที่ควรจำให้ได้ว่า ดูที่มุมที่เรียงต่อกัน แล้วไปดูที่ด้านที่ต่อเนื่องกันไป การเท่ากันทุกประการแบบที่ห้าฉาก ด้านด้าน มีมุมที่เป็นมุมฉากเท่ากัน และด้านเท่ากันสองด้าน ข้อสังเกตดูที่มุมฉากก่อน แล้วดูด้านที่เรียงต่อกันไป รูปสามเหลี่ยมคล้าย รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีมุมเท่ากันสามมุม เรียกว่า รูปสามเหลี่ยมคล้าย เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ดังรูป เช่น รูปสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับรูปสามเหลี่ยม DEF สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้าย รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่คล้ายกัน จะมีอัตราส่วนของด้านที่สมในกันเท่ากัน จากรูป รูปสามเหลี่ยม DEF คล้ายกับรูปสามเหลี่ยม ABC เมื่อนำความยาวของด้านที่สมในกันมาหาอัตราส่วนหรือหารกัน คือ DE ต่อ AB เท่ากับ EF ต่อ BC เท่ากับ fd ca ข้อสังเกต ถ้าเปรียบเทียบรูปเล็กกับรูปใหญ่ ต้องนำความยาวของด้านของรูปเล็กต่อความยาวของด้านของรูปใหญ่ และต้องเรียงลำดับให้เหมือนกันทุกคู่